สวัสดีค่ะ เจ๊ค่ะจากกล่องพัสดุครั้งที่เท่าไหร่ ครั้งที่ห้าอ EP ห้าใช่ไหม อันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะหนูออกไปแล้วเมื่อกี้แกะ ี้จะเป็นเสื้อผ้าค่ะที่เขาสั่งมานะนี่จะขงแถวมเลยอ่ะมันต่อกดยากมานี่คือของแถม มันคือแก้วนองนี่คือ คือผ้านุ่มมากค่ะ อันนี้ก็เป็นสีเขียว สีม่วงคือสีเด่นสุดตรงนี้ค่ะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดแชร์ กดไลค์ กดซับสไครต์แล้วกดตามกดตามให้เกมด้วยนะ